打算在普吉待多久？两周。您住在哪个酒店呢？我在巴东度假酒店预订了一间房间。สำหรับวันที่หนึ่งตอนที่สนี้ยังเป็นการสนทนาต่อเนื่องระหว่างนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ผู้เรียนเรียนรู้การตั้งคำถามเกี่ยวกับจำนวนที่นักท่องเที่ยวจะพักอยู่ที่ภูเก็ตและเป็นโรงแรมใด นักท่องเที่ยวแจ้งว่าได้จองห้องออนไลน์มาแล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขอดูใบจองห้องออนไลน์ สำหรับประโยค您打算在普吉待多少天แปลว่าคุณจะพักที่ภูเก็ตกี่วันคำว่าีแปลว่าคุณคำว่า 打算แปลว่าวางแผนหรือตั้งใจที่จะคำว่า在แปลว่าอยู่ที่คำว่าภูจิดแปลว่าภูเก็ตคำว่า多少天แปลว่ากี่วันสำหรับประโยค两周แปลว่าสองสัปดาห์คำว่าหงแปลว่าสองคำว่าจี แปลว่าสัปดาห์ สำหรับประโยค住在哪个แปลว่า พักอาศัยที่ไหน คำว่า住在แปลว่า พักอาศัย คำว่า哪个แปลว่าที่ไหน สำหรับประโยค我在巴东度假酒店预订了一间房间แปลว่า ผมจองห้องไว้ที่โรงแรมป่าตองรีสอร์ทครับ คำว่า我 แปลว่าผมหรือฉัน คำว่าแ在แปลว่าที่ คำว่า ป่าตงแปลว่าป่าตอง คำว่าตูจยงแปลว่าฮอลิเดย์หรือรีสอร์ท คำว่ายนแปลว่า โรงแรม คำว่าีิงแปลว่าจองล่วงหน้า คำว่า了แปลว่าแล้ว คำว่าีเยนแปลว่าหนึ่งห้อง คำว่าฝังเจียนแปลว่าห้องพัก สำหรับประโยค你有您的预定凭证吗แปลว่า คุณมีใบจองล่วงหน้าเป็นหลักฐานไหม คำว่าหนีแปลว่า คุณ คำว่าหยแปลว่า มี คำว่าเตแปลว่า ของคำว่าย่งแปลว่า จองล่วงหน้าคำว่าิงเิงแปลว่า หลักฐานคำว่ามงแปลว่าไหมสำหรับประโยค当然在这里แปลว่า แน่นอน นี่ครับคำว่า当然แปลว่าแน่นอนคำว่า在这里แปลว่าอยู่ตรงนี้